ประเภทที่7คืออะไรคะ คือการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ค่ะการนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนนั้น สามารถทำได้อยู่หลายรูปแบบนะคะ เช่นการให้ผู้เรียนได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง นอกจากนี้หรือจะให้ผู้สอนเนี่ยสามารถใช้ไปเป็นสื่อเสริมนะคะหรือประกอบกับการเรียนการสอนได้ โดยมีผู้สอนเป็นผู้ผู้ที่เป็นผู้ instructor led หรือชี้นำนะคะหากสื่อได้รับการออกแบบให้มีความสมบูรณ์ในตนเอง ผู้สอนก็สามารถที่จะนำมาใช้ในลักษณะเติมหรือ complementary ได้ค่ะ อาจารย์คะแล้วหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยแตกต่างจากบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ยังไงคะ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ใช้อ่านเนื้อหาเหมือนกับการอ่านหนังสือทั่วไปนะคะ โดยไม่ได้เน้นให้ผู้เรียนต้องโต้ตอบกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รือทำกิจกรรมภายในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นั้นๆแต่ในบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์นะคะ จะมีการออกแบบให้ผู้เรียนเกิดปฏิสัมพันธ์กับบทเรียน โดยผู้เรียนจะเรียนรู้จากการศึกษาเนื้อหา การทำกิจกรรม แบบฝึกหัด หรือแบบทดสอบเป็นต้นค่ะ โดยรูปแบบของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นที่รู้จักกันดี ได้แก่ CAI และ Learning Objects เป็นต้นค่ะ ประเภทที่ 8 คืออะไรคะ ค่ะคือ e-learning นะคะหรือการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ค่ะ การใช้ e-learning โดยอาศัยระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ มีเครื่องมือที่ช่วยให้การจัดการการสอนออนไลน์เป็นเรื่องง่ายและสะดวก เช่นเครื่องมือสร้างเนื้อหาอย่างง่าย เครื่องมือสร้างลิงก์เพื่อเชื่อมโยงเนื้อหา เครื่องมือติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ได้แก่เว็บบอร์ดหรือแชทเครื่องมือสร้างกิจกรรม แบบฝึกหัดและเครื่องมือประเมินผลเป็นต้น ตัวอย่างระบบการบริหารจัดการการเรียนรู้ที่ได้รับความนิยมในบ้านเราได้แก่ Moodle Blackboard และ A-Tutor ค่ะ ผู้สอนสามารถนำ e-learning โดยใช้ระบบการบริหารจัดการการเรียนรู้ ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างไรคะ ผู้สอนส่วนใหญ่นะคะนำไปใช้เพื่อการสอนเสริมกับการสอนในชั้นเรียน โดยสามารถออกแบบให้ผู้เรียนเข้าไปดาวน์โหลดเนื้อหา หรือว่าเรียกดูเนื้อหาสื่อนำเสนอต่างๆ ได้ มีบางส่วนนะคะก็นำไปใช้ในการสอนในลักษณะของการเติมนะคะกับการเรียนการสอนในชั้นเรียนเพื่อเก็บคะแนน แล้วก็กับเอาไปสอนกับการเรียนปกติ โดยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเช่นภาควิชาภาษาอังกฤษของคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก็มีการใช้ e-learning โดยใช้ระบบ LMS ในการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาชั้นปีที่1เป็นต้นค่ะ นอกจากนี้ยังมีการนำ e-learning ไปใช้ในการสอนในลักษณะของการแทนที่ หรือการสอนทางไกล ก็แต่ยังพบว่าไม่ค่อยได้รับความนิยมในบ้านเราเท่าไหร่ค่ะ ประเภทที่ 9 คืออะไรคะ ประเภทที่ 9 คือ streaming media หรือ video based learning ค่ะ streaming media หรือในปัจจุบันนิยมเรียกว่า video based learning ถือว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากผู้สอนนะคะ เนื่องจากสามารถผลิตได้โดยง่ายด้วยตัวเอง โดยผู้สอนจัดเตรียมสถานที่และบันทึกการสอนของตนเอง ผ่านกล้องวิดีโอ หลังจากนั้นใช้โปรแกรมแปลงสัญญาณภาพ ให้เป็นอยู่ในรูปของดิจิทัลทำการส่งข้อมูลขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งทำการติดตั้งบนระบบ บริหารจัดการสตรีมมิ่งไว้ และสามารถนำไปใช้งานได้เลยทันทีค่ะ ผู้เรียนสามารถเข้ามาศึกษาหรือทบทวนการสอนจากวิดีโอเบสเลอร์นนิ่งที่อาจารย์บันทึกไว้ และนำมาวางบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรืออาจเข้าไปเรียกดูการสอนสด หากผู้สอนใช้ระบบสตรีมมิ่งในการถ่ายทอดสดค่ะ ประเภทที่ 10 คืออะไรคะ คือการสอนด้วยระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์หรือเว็บคอนเฟรนซ์ค่ะวิดีโอคอนเฟรนซ์เป็นระบบที่ผู้สอนและผู้เรียนอยู่ในสถานที่ที่ห่างไกลกัน แต่ต้องจัดการเรียนการสอนในเวลาเดียวกัน และมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกันได้ค่ะ โดยวิดีโอคอนเฟรนซ์จะอาศัยอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่นอุปกรณ์แปลงสัญญาณภาพ กล้องวิดีโอ โทรทัศน์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งสามารถเชื่อมต่อได้หลากหลายลักษณะนะคะ เช่น ร่วมกับ ISDN Broadband หรือการใช้ IP เป็นต้น โดยทั้งผู้สอนและผู้เรียนต้องอยู่ในสถานที่ซึ่งมีการติดตั้งอุปกรณ์ และระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ตามมาตรฐาน ปัจจุบันผู้สอนนิยมใช้ระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ในการสอน และการประชุมทางไกล เพราะประหยัดเวลาในการเดินทาง ซึ่งปัจจุบันมีโปรแกรมในลักษณะวิดีโอคอนเฟรนซ์ที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และได้รับความนิยมในขณะนี้ ได้แก่ Skype และก็ Google Hangout เป็นต้นค่ะ เว็บคอนเฟรนซ์เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลออนไลน์ ซึ่งสามารถใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ประเภทเดียวกันกับเครื่องมือแชทได้ค่ะ แต่ในปัจจุบันมีการพัฒนาเครื่องมือใหม่กว่านะคะคือตัวอย่างเช่นเว็บปีนาเป็นการสัมมนาที่อาศัยเทคโนโลยีผ่านเว็บโดยเฉพาะ ปกติผู้สอนจะสื่อสารหรือมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มผู้เรียนได้ โดยให้ผู้เรียนตอบคำถาม หรือทำแบบสำรวจ ในรูปแบบโพลเป็นต้น โดยที่ผู้เรียนจะใช้วิธีการพิมพ์ข้อความในการโต้ตอบกับผู้สอนเป็นหลักโปรแกรมเว็บคอนเฟรนซ์หรือเว็บบินาที่ได้รับความนิยมในขณะนี้นะคะได้ได้แก่โปรแกรม Adobe Connect เป็นต้นค่ะ สุดท้ายแล้วนะคะ ประเภทที่ 11 คืออะไรคะค่ะ คือประเภทเกมออนไลน์เพื่อการศึกษาค่ะ เกมออนไลน์เพื่อการศึกษาได้รับความนิยมแพร่หลายในระดับโรงเรียน ตัวอย่างของเกมออนไลน์ทางการศึกษา เช่นเกมยูเรเซีย ซึ่งผู้เรียนสามารถเข้าไปเล่นพร้อมกับการเรียนรู้เนื้อหาที่เกมนะคะ ได้สอดแทรกไว้ในรายวิชา เช่นเนื้อหาทางด้านสังคม ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นต้นค่ะสำหรับในระดับอุดมศึกษาก็พอมีนะคะ แต่ยังไม่แพร่หลายเท่าไหร่ค่ะ อย่างไรก็ดี ขณะนี้ได้มีการพัฒนาเกมออนไลน์ ที่ใช้สำหรับการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยแล้วนะคะ ชื่อเกม Eternal Story ซึ่งเป็นเกมในลักษณะของ MMORPG ที่ย่อมาจาก Multimedia Online Role Playing Game ซึ่งหมายถึงเกมที่ผู้เรียนสามารถเข้าไปเล่นออนไลน์ พร้อมๆกันได้หลายๆคนนะคะ โดยผู้เล่นจะได้รับบทบาทสมมุติ และได้รับมอบหมายให้ทำกิจกรรมต่างๆ ระหว่างการเล่นเกม โดยการเรียนรู้เกิดขึ้นระหว่างการทำกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย เกมในลักษณะนี้มักจะมีการใช้มัลติมีเดีย ในการออกแบบฉากต่างๆ ให้สวยงามในลักษณะ 3 มิติ เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียน โดยทั้งผู้เรียนและผู้สอนจะสร้างตัวละครของตน และสามารถเข้าไปโต้ตอบกันเองภายในเกม ระหว่างการเล่นได้ค่ะ จุใจกันเลยทีเดียวนะคะ ไม่น่าเชื่อว่าเราจะสามารถนำไอที มาใช้ในการศึกษาได้เยอะมากขนาดนี้เลยค่ะ อาจารย์คะสามารถสรุปได้ว่าประเภทของสื่อสารสนเทศที่ใช้เพื่อการศึกษานี้มีทั้งหมด 11 ประเภทใช่ไหมคะ ใช่แล้วค่ะ เมื่อทราบอย่างนี้แล้ว หวังว่าผู้สอนจะสามารถนำไอที ไปใช้ในการสอนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งจะทำให้การสอนนั้นมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะคะ วันนี้ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ ดร ถนอมพรเลาหะจรัสแสง ค่ะ ที่มาให้ความรู้กับเราด้วยนะคะ และต้องขอลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ